ล่าสุด 8 พฤษภาคม 64 โฆษกรัฐบาล แจ้งวันโอนเงินเช็คใหม่ เราชนะม33เรารักกัน 2,000 บาท ได้รับเงินวันไหนกันแน่ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารนะคะ มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็จะยังอยู่กับการเยียวยาการจ่ายเงินเยียวยาเราชนะและก็ม .33 เรารักกันนะคะ ซึ่งหลังจากเมื่อวานนะคะก็มีการแจ้งวันโอนเงินออกมานะคะ ซึ่งก็มีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะ ทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลนะคะ วันนี้นะคะ ท่านก็ได้ออกมาแจ้งวันโอนเงินนะคะ เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะ ก่อนไปเช็คนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ พื่อไม่การเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยค่ะ นางสาวรัชดาธนาเดชเรงรองโฆษกรัฐบาลนะคะ ก็ได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวนะคะสำหรับเรื่องการโอนเงินเราชนะม .33 เรารักกันที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้ 2,000 บาทนะคะ ว่าจะโอนให้เมื่อไหร่นะคะ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คอรมอพิจารณาอังคารหน้าค่ะ เราชนะนะคะแอปเป่าตังโอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะโอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 2564และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564สำหรับม33เรารักกันนะคะ โอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ค่ะ ซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็ใช้วงเงินได้ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2564 ค่ะ ใครอยู่กลุ่มไหนนะคะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ